อ่าฮ่า Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับผมวินเนอร์สล็อตไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้านาอาหรือปู่ย่าตายายเข้ามาดีครับ วันนี้เรามาฟินกับเกมซูเร์มาร์เก็ตสปรีนะครับผม เกมของค่าย PG นะมหากรรมซูเปอร์มาร์เล่นกันเป็นเวลา 13 นาฬิกา 23 นาที น้อง ๆ หนูควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมเรามากันที่ทุนน้อย 600 ก็พอ เออ มาเว้ย มาเว้ย มาเที่ยวช้อปปิ้งช้อปเก้นมาซูเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าคุณผู้ชมไปเริ่มเปิดไปที่เด็ดเบ็ด40 ก็แล้วกันสัญลักษณ์วายนะวาย3ตัวสำหรับเกมนี้นะ มีมีตัวที่หน้าจออะไรก็ได้ 8 ตัวนะ แล้วก็มีตัวคูณทั้งในและนอกนะ ในสายตบถุย พูดอะไรเยอะแยะมากมาย ในสเกตเตอร์มีคูณ 50 เออรู้แค่นี้ไปลุยดีกว่าอ้าวสเกตเตอร์แฮ่เออมา เออขนมปังมา แล้วก็องุ่นโอ้โหสวยงามตัวคูณมีไหม ตัวคูลงมา เออ นมก่อนตัวคูลงมาชีสก็ได้ชีสโอ้โหตัวคูลงมาสวยๆนี่คูณ10ไปสิครับผมรับไป2,000ขอบคุณมากเออรับรางวัลซูเปอร์เมกาไป2,000นะคุณผู้ชมไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อเออแล้วก็ แล้วก็ ไปต่อไปต่อ เออ แล้วก็อืมเงียบคุณผู้ชมเริ่มเงียบแล้วนะ เริ่มเงียบแล้วนะ มาแบบเงียบๆยังไงต่อเอ้ย อะไรวะบุ้มบั้มดอกแรก โชว์ แรกๆ แป๊บเดียวหายซะแล้ว ขออย่าใส่เทอร์โบไปเลยคุณผู้ชม มาดิวะ เออ มา เออ แล้วก็องุ่นองุ่นตัวโคงตัวคูณกุ้งล็อบต้องล็อบเตอร์ไม่ตกกันมาเลยหรือไงคูณสองเข้าไปยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ ยังไม่มา ยังไม่มาชุดใหญ่ยังไม่เข้า แล้วยังไงต่อ เฮ้ยจะไม่เข้ากันเลยหรือ จะไม่เข้ากันเลยหรือไป อย่าไปยอม อย่าไปย่อท้ออย่าไปย่อท้อขาหมูขาหมา เออ ต้องการขาหมูขาหมาลอบต้องลอบเตอร์ กล้วยออกมา เออ แล้วไงต่อ ต้นหอม เออองุ่นต้นหอม ตัวคูณนั่นะรักผมสวย ชิด ตัวคูณลงมา เออ แล้วก็คูณแปดคุณผู้ชมขอบคุณขอบคุณมากเออเอาวะเอาวะยังนะยังนะ ผมขอใส่ ออโต้สักสิหมุนดูที่เอาเป็นยังไง เผื่อจะเป็นส่งเป็นสูตรกับเขาบ้าง เผื่อจะเป็นส่งเป็นสูตรสแกตตงสแกตเตอร์ได้ลงกับเขาบ้าง เออลงมา แล้วก็แล้วก็เออชีตมาตัวคูณมาอะไรก็ได้มา ไม่มาเลยเยเคเออมา มาต่อไปต่อดิโอ้หมดหมดออโต้แล้วก็กดหมุนเองต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขอขยับเบ็ดคุณผู้ชมขยับเบ็ด80 แล้วกัน ถบไปอีกหนึ่งเท่าตัวเผื่อจะเจออะไรดีๆ เผื่อจะเป็นเบ็ดเบ็ดแตกของเรา แล้วก็โอเคคุณผู้ชมกำลังจะบอกว่าไม่ไหวแล้ว เออ เอาวะเอาวะเบ็ดแปดสิบคุณผู้ชม เออมีคูณห้าถึงห้าสิบนะ ไป ลุยกันเลยดีกว่า นั่นแหละครับผมสวยขนมปังลงมา นั่นแหละครับผม ตัวคูณนม เออกุ้งกุ้งลอตเตอร์ เออ สวยตัวคูณลงมาอีกหูยคูณสิบนะ รับไปที่ห้าพันสี่ขอบคุณมาก เออ ให้มันได้อย่างนี้ดิวะ จบฟรีนี้เลิกแน่นอน แตกหมื่นแน่นอน ต้องหมื่นต้องหมื่นต้องเข้าแล้วทีเนี้ย ต้องหมื่นต้องเข้าแล้ว เออ มาขนมปัง แล้วก็นมโอ้โหคูณยี่สิบลงมาแล้วคุณผู้ชม โอ้โห ขาหมู แล้วก็โอ้โหแตกหมื่นคุณผู้ชมแตกหมื่นว้าว เอาวะเอาวะเอาวะคุณผู้ชมอีกเจ็ดรอบหมุนนะเจ็ดรอบหมุนนะซุปเปอร์มาร์เก็ตแตกทีนี้ห้างแตกคุณผู้ชมคุณผู้ชมห้างแตกฟินฟีเข้ามาอีกเออฟินฟีก็เข้ามาเลย เข้ามาอะไรอะไรก็เข้ามาให้หมดตอนเนี้ยเข้ามาพร้อมพร้อมรับทุกสถานการณ์เยอะเลยวะเออเลยห้ารอบหมุนเว้ยโอเคโอเคสองตะกร้าห้ารอบหมุนนะ เออสวย แล้วก็แล้วก็โอเคสวยงามสุดยอดอุ้ยอุ้ยสุดยอดตัวคูณคูณห้านะน่าเสียดายนะคุณผู้ชม เออเบ็ดแปดสิบว่ะเบ็ดแปดสิบแจ๋วว่ะเออลงมาอีกลงมาอีกตามล่าหาคูณห้าสิบมาคูณห้าสิบมีไหมมีจริงไหมคูณห้าสิบถามจริงมีจริงไหมเออเอาเอาอีกหกรอบหมุนหกรอบหมุนสุดท้ายเอาฟรีในฟรีมาอีกทีมาดิเออมาดิมาสิเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เป็นไร ไม่ให้รอบหมุนนะ เออสวยงาม เออ ยาวไปคูณสิบห้าลงมาแล้วไงต่อ แล้วยังไงต่อตะกร้าไม่ลงอีกสักอันวะถูสวยขอบคุณมาก ไปไปไปไปไปตอนนี้ทะลุสองหมื่นแล้วนะ เออคูณยี่ห้าแล้วก็ให้มันได้อย่างนี้ ให้มันได้อย่างนั้น ให้มันได้อย่างโน้นให้มันได้อย่างนี้ดิเออ ไปห้ารอบหมุนสุดท้าย ฟินิฟีมีอีกไหมตัวคูณมีอีกไหมเออมา คูณ 50 ไปหลบอยู่ไหนหมด คูณ 50 ไปหลบอยู่ไหน เออตะก้าลงมา ยังมีลุ้นอย่าหูยแต่คูณ10นะพันกว่าบาทโอเคเออยังดียังดียังดี ไปต่อไปต่อไปด้วยความรวดเร็วไปด้วยความเร็วแสงเอา้า หมุนสุดท้ายแล้ว ตะกร้าลงมา ขอรอบหมุนเพิ่มอีก เออ คูณ 50 ก็ได้ ขอรอบหมุนหรือคูณมาก็ได้โอ้โหเกินคาดแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เข็มขัดยาวนะ เกินคาดถุยอะไรของกูเนี่ย เออ โอเค ดอกนี้แตกไปสองหมื่นห้าขอบคุณมาก ให้มันได้อย่างนี้ดิวะ เออยี่สิบรอบหมุนนะ หูเบ็ดนี้เข้าเข้าฟรีนี้นะ สักทีนึงโอเคลำลากันแค่นี้แล้ววะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม คุณผู้ชมยังไงก็ช่วยรบกวนกดติดตามกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยอยากให้เฮียวีเล่นเกมอะไรเล่นสูตรไหนยังไง ก็ แนะนำมันเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ลำลาไปก่อนครับกู๊ดไนท์